ปวดหัวไปหมดอ้าว เป็นอะไรล่ะครับ พี่น้อง กุ้งป่วยครับ ปัญหาสุขภาพกุ้งเป็นปัญหาหน้าปวดหัว และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเลี้ยงกุ้งขาวของพี่น้องแบบนี้ล่ะครับ เพราะเป็นผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของกุ้งทำให้กินอาหารน้อยลงพิการ ป่วย และตายในที่สุดได้ แต่ก่อนที่จะจัดการกับสุขภาพของกุ้งขาว และแก้ปัญหาโรคกุ้งได้นั้น ต้องรู้จักต้นสายปลายเหตุ ชนิดของโรคกันก่อนนะครับ โรคกุ้งขาวที่เป็นสาเหตุการตายมักเกิดจากโรคติดเชื้อได้แก่ โรคไวรัสเป็นหลัก ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคกุ้งนั้น เกิดได้จากองค์ประกอบร่วมกัน 3 ประการครับ 1. มีเชื้อโรคที่รุนแรงในบ่อ 2. สุขภาพกุ้งไม่แข็งแรง 3. สภาพแวดล้อมในบ่อไม่เหมาะสม สาเหตุของการเกิดโรคในกุ้งนั้น ไม่ใช่การเกิดจากสาเหตุเดียว แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยการจัดการอื่น ๆ เช่น คุณภาพน้ำ หรือสภาพดินก้นบ่อ รวมถึงสุขภาพตัวกุ้งเองด้วย ดังนั้น การรักษาโรคจึงไม่เป็นเพียงแค่ใช้ยา หรือสารเคมีในการกำจัดเชื้อโรคเพียงอย่างเดียว แต่จะรวมไปถึงการจัดการสภาพต่างๆ ภายในบ่อเลี้ยงให้ดีขึ้น ควบคู่กันไปด้วยนะครับ ทีนี้เรามาฟังนักวิชาการเล่าถึงโรคที่ทำความเสียหายมากในระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวกันดีกว่าครับ ก็ในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันก็มีถ้าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะครับ มันก็จะมีโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคที่เกิดที่เกิดจากเชื้อไวรัส แล้วก็โรคที่เกิดจากเชื้ออื่นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเอาว่าปัจจุบันเนี่ยที่ว่าที่พบการระบาดในพื้นที่นะครับก็คือโรคโรค EMS หรือโรคตายด่วนถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือสร้างความเสียหายให้กับให้กับผู้เลี้ยงนะครับกุ้งมันก็ลักษณะกุ้งคือ ตับรีบตับแข็งนะครับแล้วก็กุ้งจะไม่ค่อยกินอาหาร แล้วสุดท้ายก็กุ้งก็จะทยอยตายเรื่อยๆนะครับณปัจจุบันนี่มันระบาดทั่วประเทศแล้วนะครับ มันสามารถติดต่อได้นะครับมันติดต่อได้ผ่านน้ำผ่านอะไรนี่แหละครับในการในการป้องกันโรคนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่ามันปัจจุบันนี่มันอยู่ในธรรมชาติ ในการป้องกันเนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมบ่อ มุถึงว่าเราต้องตัดเชื้อตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเลย ก่อนที่จะเอาน้ำเข้ามาเนี่ย ควรจะเอาดินนะครับ ไปตรวจเชื้อตัวนี้อยู่ว่าว่ามีไหมนะครับ โดยการส่งไปที่ห้องแลบของของหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ก็สามารถวิเคราะห์ได้ ต้องเอาน้ำไปส่งตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าคือดินไม่มีแล้วเนี่ยน้ำที่เข้ามาจากข้างนอกก็ต้องไม่มีด้วย หลังจากนั้นพอเราปล่อยกุ้งลงเลี้ยงแล้วเนี่ยก็ จะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นเป็นระยะ ระยะ ก็คืออควรจะมีการส่งกุ้งเนี่ยไปตรวจสักประมาณสัปดาห์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้ง ถ้ามันเริ่มพบเราจะได้แก้ปัญหาได้ แต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยเป็นเป็นเป็นหนักแล้วเนี่ยเราก็แก้ไม่ได้ก็ต้องจับอย่างเดียวนะครับส่วนการรักษาณปัจจุบันนี้ก็ก็ยังไม่มีวิธีการรักษา ถ้าเป็นไม่มากเนี่ยกุ้งยังกินอาหารปกติอยู่เนี่ยก็อาจจะให้ยาที่อนุญาตให้ใช้เชื้ออีเม็ดเนี่ยมันจะมันจะ มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามตามปริมาณสารอินทรีย์ที่อยู่ในบ่อ นอกจากโรค MS แล้วในปัจจุบันที่เรายังยังพบอยู่นะครับ ก็คือโรคตัวแดงดวงขาว คือโรคตัวแดงดวงขาวเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง ถ้าเกิดว่า กุ้งเป็นโรคนี้แล้วเนี่ย มันก็กุ้งในบ่อก็จะตายอย่างรวดเร็วภายใน 3-5 วัน เป็นโรคที่เกษตรกรกลัวที่สุดคือรักษาไม่ได้ และมักจะเกิดในช่วงที่อากาศหนาว สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ของปัตตานีเองเนี่ย ในช่วงหน้าหนาวก็จะมีการหยุดเลี้ยง เพื่อหลีกเลี่ยงการการที่จะพบโรคนี้ แล้วก็เป็นการตัดเชื้อด้วย บางคนก็ก็ก็ก็ก็เสี่ยง เสี่ยงที่จะเลี้ยงต่อใช่ไหมครับ ก็คือว่าเราก็ต้องมีการตรวจเช็คลูกกุ้ง ก่อนปล่อย กุ้งเนี่ย เกษตรกรก็จะเอากุ้งเนี่ย มาส่งให้ห้องแลบตรวจนะครับ ตรวจว่ามีโรคนี้ไหมยังมีอีกหนึ่งโรคนะครับ ที่พบว่ามันสร้างปัญหาในในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรนะครับ ก็คือโรคโรคขี้ขาว เวลามันเป็นแล้วเนี่ยก็คือว่ากุ้งในบ่อเนี่ยคือคือว่าจะจะไม่ค่อยโต แล้วก็กุ้งก็จะตายลงเรื่อยๆจะจะจะตายลงเรื่อยๆ แล้วก็กินอาหารลดลงสุดท้ายคือกุ้งก็เหลือน้อยขาดทุน ลักษณะของขี้ขาวคือว่าเวลา เวลาเวลาเป็นใช่ไหมครับ จะมีขี้ของของกุ้งเนี่ยครับลอยตรงผิวน้ำ หรือว่าเราจะพบในยอ เวลาเราเช็คยอก็จะพบว่า กุ้งเนี่ยมันจะเป็นเวลาขี้ออกมาเป็นขี้ขาว ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่นอนว่าว่าว่ามันเกิดจากจากเชื้ออะไรนะครับ การก็เลยก็เลยยังไม่มีวิธีการป้องกันที่แน่นอนก็ยังพบการระบาดอยู่ แล้วก็สร้างความเสียหาย พี่น้องครับปัญหาสุขภาพกุ้งที่เกิดจากการติดเชื้อนั้น อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จนแก้ปัญหาไม่ทัน พี่น้องเกษตรกรจึงควรมีการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งประจำวัน เพื่อที่จะสามารถจัดการและแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งเบื้องต้นนั้น สามารถดูได้จากความแข็งแรงของกุ้งจากยอ หรือจากการทอดแหเป็นระยะระยะ ถ้ากุ้งที่มีสุขภาพแข็งแรง จะมีลักษณะภายนอกพฤติกรรมต่างๆดังนี้ครับ 1. กุ้งโตตามปกติ กินอาหารดี มีอาหารเต็มลำไส้ ขี้ยาว 2. ลำตัวใส สะอาด เหงือกสะอาด ระยางครบถ้วน 3. เมื่อส่องไฟตอนกลางคืน ตาจะแดง และกระโดดหลบว่องไว แต่ถ้ากุ้งป่วยจะมีลักษณะภายนอกพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้ครับ 1. กุ้งโตช้า สีคล้ำ 2. กุ้งกินอาหารลด ขี้กุ้งมีสีผิดปกติ 3. กุ้งมักเกาะขอบบ่อ หรือล่องบนผิวน้ำไปมา 4. ลำตัวขุ่นขาวไม่สะอาด เหงือกมีสีต่างๆ หนวดกุด ขากุดดำ 5. ตัวซีด ตับซีด ตับบวมโตหรือหดผิดปกติ 6. ลอกคราบแล้วไม่แข็งตัว ตัวนิ่มอ่อนเพลีย 7. ลำตัวมีสีแดง มีดวงขาว แล้วกุ้งป่วยควรจะรักษาหรือจับกุ้งเลยครับ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์เช่นนี้เข้าใจเลยครับ คงตัดสินใจลำบาก งั้นเรามาดูองค์ประกอบต่างๆ ในการพิจารณาตัดสินใจกันเลยครับ สังเกตปริมาณอาหารในยอ ถ้ากุ้งไม่ตอบสนองต่อการกินอาหารในยอไม่ถึง 10%และมีปริมาณการตายขอบบ่อลอยตายมาก สถานการณ์เช่นนี้ต้องจับครับ แต่ถ้าพบว่ามีกุ้งตายในยอ แต่อาหารในยอกุ้งนั้น กุ้งกินหมด ให้รีบหาสาเหตุ และกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหา โดยยังไม่จำเป็นต้องจับกุ้งขายครับ แต่ถ้าพบการตายของกุ้งขาวจำนวนมาก เนื่องจากการติดเชื้อ หรือเกิดขึ้นในช่วงที่กุ้งมีอายุเลี้ยงได้ประมาณ 20 วัน ก็มักจะรักษาไม่ได้ ให้กำจัดกุ้ง แล้วเตรียมบ่อใหม่เลยครับ แต่ถ้าพบว่ากุ้งทยอยกันตายและตัวนิ่ม ให้ตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร โดยเฉพาะปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมในน้ำ ต้องมากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ในการประกอบการตัดสินใจควรมีผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการด้วยทุกครั้ง เพื่อให้การตัดสินใจนั้นมีความแม่นยำมากขึ้น และเมื่อกุ้งป่วยจากการติดเชื้อที่สามารถรักษาได้ พี่น้องเกษตรกรก็ควรปรึกษานักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ สาเหตุ และกำหนดวิธีการรักษาโดยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยนะครับ โรคเนี่ยเริ่มมีเริ่มเริ่มระบาดมีโรคใหม่ ๆนะครับโรคเก่าก็ยังอยู่ โรคใหม่ก็เริ่มเริ่มมีนะครับ ก็มีการระบาดขึ้นเรื่อยๆ ในตรงนี้เนี่ยทางกรมประมงเองก็ได้มีการจัดสัมมนานะครับให้ความรู้ นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคนะครับว่ามันเกิดจากอะไร เราจะแก้ยังไงนะครับแล้วแล้วใช้อะไรในการแก้ ซึ่งเราก็มีการจัดสัมมนาบ่อยครั้ง ก็จะมีเกษตรกรไปฟังนะครับนอกจากนั้นเอง เราก็มีนักวิชาการที่เราเข้ามาตรวจเยี่ยมฟาร์มนะครับก็อาจจะมีการให้คำแนะนำเหล่านี้ตลอดเวลาอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการใช้ยา เนี่ยเนื่องด้วยว่าในปัจจุบันเนี่ย เกษตรกรในหลายๆพื้นที่เนี่ยเริ่มมีการใช้ใช้โดยไม่รู้ตัว ไม่รู้ว่าเป็นยาครับ แล้วพบว่าเมื่อเราส่งกุ้งไปยังต่างประเทศเนี่ย ต่างประเทศก็มีการตรวจพบยา ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่เขาห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางทางกรมประมงเองก็ก็เล็งเห็นตรงนี้นะครับ ก็ก็ได้มีการจัดสัมมนาเหมือนกัน โดยการให้ผู้เลี้ยงกุ้งเข้าใจว่ายาตัวไหน ใช้ในการเลี้ยงกุ้งได้ยาตัวไหนที่จะเป็นยาห้ามใช้ ซึ่งซึ่งถ้าเกิดใช้ยาห้ามใช้เนี่ยมันจะมีผลต่ออุตสาหกรรมกุ้ง จะทำให้เราส่งออกหรือว่าขึ้นแบล็คลิสต์ในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในในการบริการตรวจโรคของเราเนี่ยที่ห้องแลบครับเวลามีเกษตรกรส่งตัวอย่างกุ้งมานะครับเราก็จะมีการแนะนำว่าต้องแก้ปัญหายังไงนะครับ แต่เรื่องยานี่จะเป็นจะเป็นวิธีการสุดท้ายที่เราที่เราแนะนำเพราะเราไม่ค่อยอยากให้ใช้ยา ถ้าเกษตรกรใช้ยาต้องใช้ยาตอนที่กุ้งยังกินอาหารอยู่ เวลากุ้งป่วยมากแล้วเนี่ยใช้ยาไม่ได้ผล เพราะว่าพอกุ้งป่วยมันมันกินอาหารน้อย มันก็จะรับยาน้อยก็ไม่ได้ผล เวลาให้ยาแล้วเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาหยุดยาก่อนที่จะจับกุ้ง ขั้นต่ำนี่ต้อง3สัปดาห์นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าจับกุ้งแล้ว เอากุ้งไปตรวจยาแล้วไม่พบยาตกค้างในเนื้อกุ้ง ถ้าพบแล้วคุณก็ขายไม่ได้ การเลี้ยงกุ้งให้ห่างไกลไร้โรค ก็ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างลูกในไส้กันเลยทีเดียว ต้องเลี้ยงให้สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพดี เจริญเติบโตตัวใหญ่ ๆ ขายได้เงิน มีรายได้ตอบแทนกลับมาให้พี่น้องหายเหนื่อยกันแน่นอนครับ